Amen. 저희영어요그다음에불타버려 เอาเป็นว่าขอคำท้าไวกันนะ เราคนนี้แม่แล้วความหักใดก็บ่ทอกับความหักของพ่อกับแม่ดอกเอามีดเอาก่อนไหม